นนี้ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ครับหลักการเหล่านี้ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ หลักการเนี่ยมันมันยังอยู่ต่อเนื่องครับ ก็คือคลื่นวิทยุเนี่ยคลื่นคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นสมบัติของชาตินะครับแล้วก็คลื่นเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนมากที่สุดคือที่บอกคือหลักการที่เราเคยผ่านมาในอดีตเนี่ยเราลืมไปได้เลยครับว่า ผมว่าตรงนี้เป็นของหน่วยงานของราชการไม่ใช่นะครับขึ้นของส่วนราชการก็คือขึ้นของส่วนราชการที่เอาไว้ใช้เพื่อกิจกรรมของส่วนราชการเท่านั้นนะครับตอนนี้ขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แหละคือมันกลายเป็นสมบัติของชาติแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วยครับอาจารย์ทีนี้พอในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยุคที่อาจารย์พูดกันมาเมื่อกี้ก็คือยุคของการหลอมรวมสื่อใช่ค่ะทีนี้การหลอมรวมสื่อเนี่ยมันเอ่อถ้าพูดง่าย ๆคือคนเนี่ยเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นคือเราไม่จาเป็นที่จะต้องรีบกลับบ้าน เพื่อที่จะไปดูทีวี ใช่ค่ะ ซึ่งในอดีตทุกคนจะต้องกลับบ้านใช่ครับเพื่อไปดูหนังหลังจากรายการหนังภาพยนตร์ช่วงประมาณสองสามทุ่มที่เป็นช่วงพรามไทม์ครับทีนี้เราเราผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนละครบางเรื่องนะฮะดังอย่างแม่การะเกดเรื่องเรื่องอะไรนะอาจารย์พอดีผมไม่ค่อยได้ดูทีวีบุพเพสันนิวาสค่ะ ซึ่งตอนนี้เพิ่งได้รางวัลนะคะ ในระดับเอเชียมาจากญี่ปุ่นค่ะกำลังกำลังนึกถึงละครเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจที่คุณเคนทีรเดียแสดงกับคุณแอนทองผสมมานะฮะค่ะค่ะ เราก็นานอยู่นะคะอาจารย์นานครับนานสิบสิบกว่าปี แล้วครับ ทีนี้ผมจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยนิสิตแถวมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับรถเงียบเลยครับอาจารย์วันอวสานนะฮะยิ่งถ้าเรามีสอนพักค่ำเด็กจะรีบขอกลับทันทีใช่ค่ะคื เงียบเลยครับ วันนั้น อ๋อ สวรรค์เบี่ยงครับอาจารย์ สวรรค์เบี่ยง ถนนแถวมหาวิทยาลัยเงียบสงบเลยครับคนต้องรีบทำอะไรฮะกลับไปดูทีวีที่บ้านเพราะอะไรฮะเพราะมันดูทางมือถือไม่ได้ ใช่ใช่ใช่ไหมครับ คือแต่ปัจจุบันมันมันยุคของการหลอมรวมสื่อคือ อยู่ที่ไหนเราก็ดูได้หมดได้ เข้าถึง คือเป็นยุคของการ access หรือเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลาและรวมถึงการดูย้อนหลังได้ครับแต่คือกลายทุกอย่างกลายเป็นอาคาเก็บเป็นอาคาไปได้หมด ใช่ใช่เป็นเป็นคลังข้อมูลหม้กระทั่งเวลาเรียนก็ดูได้ ช่เวลาประชุมก็ดูได้ใช่ค่ะ อย่างเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งดูถ่ายทอดของทางสำนักงานส่วนราชการแห่งหนึ่งค่ะจัดบรรยายพิเศษพิเศษ อยู่ที่กรุงเทพ เราอยู่ตรงนี้เราไปไม่ได้ เราก็ดูผ่านทางคลื่นทางอินเทอร์เน็ตแล้วตอนที่เราก็ดูย้อนหลังได้ แต่ถ้าสมัยก่อนจริงๆ เราทำได้ ที่เรียกว่าสกายบ้าง หรือว่าอะไรต่างๆเทเลคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าความคมชัดแล้วก็สัญญาณนะคะคุณภาพสัญญาณดีเลย์ต่าง ๆ จะไม่เหมือนในปัจจุบันละ เมื่อก่อนมันจะมีแบ่งเป็นสองสองส่วนด้วยกันคคือผ่านถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมกับทางเคเบิลนะครับ บางคนก็บอกอยากได้ทางดาวเทียมนะจ๊ะเพราะเร็วกว่าครับสมัยที่ผมเป็นนิสิตปริญญาตรีเนี่ย เราเมื่อก่อนผมเราอยู่ตลาดสามย่านกันบนตลาดสามย่านเนี่ยจะถ่ายทอดด้วยสัญญาณเคเบิลแต่ที่บ้านประชาชนเนี่ยจะถ่ายด้วยสัญญาณดาวเทียมเวลาเราดูบอลนะฮะยิงลูกทนลูกนั้นอ่ะข้างล่างเฮกันแล้วครับ ข้างบนยังไม่รู้เรื่องตกลงใครใครได้อันนี้มันคือความอันนี้มันเป็นโอเวอร์แลปกันนิดนึงตรงนี้รัฐธรรมนูญปี 40 50 60 เนี่ยครับคือปัจจุบันเนี่ยมองว่าตรงนี้มันเนี่ยแหละคือการที่มันมันไม่เสมอภาคกันเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีต้นทุนมีราคาครับ ดังนั้นเนี่ยตัวกฎหมายเองพยายามออกแบบว่าให้ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างเสมอภาคกันมันจะไม่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะผูกขาด สื่อไว้ในมือต่อไป นี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็แนวนโยบายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐจะต้องทำอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ตรงถ้าเราบองภาพที่เป็นเรื่องเม็ดเงินในทางธุรกิจ คงไม่ใช่เรื่องแค่ฟุตบอลอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องของตลาดหุ้นใช่ไหมคะอาจารย์ เวลาเราเคาะซื้อหุ้นเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมูลค่าก็เปลี่ยนละ การซื้อได้ซื้อไม่ได้เนี่ยก็แตกต่างกันทันที อย่างอย่างอย่างช่วงนี้ครับเรามีการเทรดนะฮะการแลกเปลี่ยนเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มให้เลือกแลกเปลี่ยนเยอะบางคนใช้ iPad บางคนใช้ไอโทรศัพท์อื่นๆเนี่ยนะครับเอ่อบางคนเนี่ยเข้าถึงโดยใช้คลื่นของโทรศัพท์มือถือเพื่อเทรดเทรดหุ้นนะครับสัญญาณที่ขาดหายไปเพียงวินาทีเดียวเนี่ย ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลไม่น้อยเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับ มันเลยต้องมีการกำหนดหลาย ๆ อย่างที่จะไปสอดคล้องกับทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหลื่อมกันถ้าเราดูการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นเรื่องของการลงทุนหรือเราเรียกว่าเทรดอัตราแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับจริงๆก็กฎหมายยังไม่รับรองนะครับแต่นี่เราพูดจากประสบการณ์กันนะฮะว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสี่นะช่วงเปลี่ยนเนี่ยนิดเดียวเองค่ะช่วงเปลี่ยนนิดเดียวหรือช่วงก่อนปิด ตลาดทุนของต่างประเทศของต่างประเทศ ดาวโจนส์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเวลาแล้วก็ถ้าเกิดเราจินตนาการกันสักครู่หนึ่งนะครับว่ามีบริษัทเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยแข่งกันในเรื่องของการเอ่อแลกเทรดเงินกันใช่แต่อยู่ๆขั้นตอนมันหายบริษัทหนึ่งเพราะการสื่อสารเนี่ยมันมันลอสไป มันสูญเสียไปค่ะแล้วความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาลเลยใช่ค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ย ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือแผนแม่บทเองเนี่ยกำหนดไว้ไม่กี่เรื่องหรอกครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือหนึ่งคุ้มครองผู้บริโภคสองคือความเสถียรเสถียรภาพของสัญญาณความมั่นคงนะครับการมีส่วนร่วมและความมั่นคงของรัฐกับการใช้กิจการโทรคมนาคมครับนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปรับเล็กน้อยหรืออาจจะมากนี้คงต้องติดตามต่อไป แต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเล็กน้อยก็คือ ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชนาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช2560 มีการเพิ่มคำหนึ่งเข้ามาด้วย ที่เป็นทรัพยากรที่เรามองว่าเราเราน่าจะมาบริหารจัดการมากขึ้น นั่นคือเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร เพื่อให้หลายๆ แพลตฟอร์มที่เราทำงานมันทำงานได้ได้สมบูรณ์แบบขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้ฮะเราเราลองนึกถึงนะครับ คือตอนนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเราตอนเราส่งดาวเทียมขึ้นไปครั้งแรกดาวเทียมที่สหภาพโซเวียตส่งไปสปุกนิกเนี่ยนะ เราไม่เคยคิดเลยใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยมันเป็นการแข่งกันทางทางเทคโนโลยีระหว่างค่ายสังคมนิยมกับค่ายค่ายเสรีอะไรนะอย่างเก่งก็คงเจอดาวคารเจออะไรก็ว่าไป ซึ่งมันไกลตัวพวกเรามาก มันไกลตัวมากแต่ตอนหลังพอเทคโนโลยีคืออย่างที่บอกคือนโยบายกับกฎหมายเนี่ยมันไปตามเทคโนโลยีคือตอนหลังพอเราส่งดาวเทียมขึ้นไปได้แล้วดาวเทียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการสื่อสารคือสะท้อนสัญญาณแล้วกันครับใช่ค่ะสะท้อนสัญญาณกลับมายังพื้นผิวเซอร์เฟซโลกเลยนะครับเราเห็นแล้วเอ๊ะมันมีความเร็ว ใช่ค่ะแต่ละประเทศต่างส่งส่งส่งส่ง ทุกวันนี้เรามีดาวเทียมอยู่ในวงโคจรนะครับหลายหมื่นดวงเลยครับ ซึ่งวงโคจรมันมีในอดีตเราจะพัฒนาไปที่วงโคจรที่อยู่ไกลโลกมากนะคะที่เราเรียกว่า geostationary orbit แต่ณวันนี้มาถึงขยับมาใกล้โลกแล้วค่ะอาจารย์เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมานะครับ มีปรากฏการณ์การถ่ายรูปดาวเรียงกันได้เป็นแนวเป็นเส้นนะฮะดาวเทียมหรือดาวคะเขาเขาบอกเป็นดาวครับแต่นักวิทยาศาสตร์อธิบายครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวเทียมเลยนะครับ เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงครับคนหลายคนถ่ายรูปกันไม่ได้นั่นคือแสดงเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เกาะอยู่ใกล้ ๆเราแล้วค่ะเทียมเนี่ยมันลงมาในชั้นบรรยากาศที่ใกล้โลกมากขึ้นจนเราสามารถที่ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายจนเห็นวงโคจรที่มันเรียงกันได้ใช่ค่ะตอนนี้เราพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าลีโอนะคะเราเรียกง่ายๆเหมือนชื่อเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะคะ LEO LEO ก็คือชั้นที่ใกล้โลกที่สุดต่ำที่สุดนะคะซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณ รับส่งในระยะเวลาที่สั้นและเร็วขึ้นกว่าในอดีตค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงดาวเทียมเนี่ยแหละครับเราเรานึกถึงยี่ห้อหนึ่งดาวเทียมไทยคมค่ะ เราไปปล่อยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือเฟนเกียนาแล้วนะครับค่ะทั้งนี้พอปล่อยเสร็จปุ๊บดาวเทียมไทยคมเนี่ยของกลุ่มบริษัทไหนก็ไม่เป็นไรนะครับ เรามีวัตถุประสงค์คือใช้ในเป็นการ กระจายโอกาสทางการศึกษาใช่ค่ะเราเรียกกันว่าครูตู้ครูตู้นะคือครูที่อยู่ในทางทีวี ตู้ทีวีใช่ใช่ที่จะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนหวังไกลกังวลใช่ค่ะเพื่อไปยังให้ทั่วประเทศได้มีโอกาสได้ ได้เรียนรู้ร่วมกันใช่ครับนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้กิจการโทรคมนาคมเพื่อการเท่าเทียมกันเพื่อความเสมอภาคในการสื่อสารซึ่งก็เป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยครับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองมาตลอดซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่ง แต่พอยุคปัจจุบันกลายเป็นว่าดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ค่ะ มันกลายเป็นดาวเทียมเนี่ยกลายเป็นการใช้เพื่อธุรกิจมากขึ้น ใช่ค่ะ แต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนี่ยก็ลงทุนส่งดาวเทียมกันไปมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีมันมีราคาที่ถูกถูกมากขึ้นนะครับถูกลงเลยนะครับทางฝ่ายทางส่งต่างแต่คนส่งดาวเทียมขึ้นมาเยอะๆถามว่าดาวเทียมมันก็เป็นต้นทุนเกิดการแข่งขันกันขึ้น ค่ะ การแข่งขันที่มากเนี่ยผู้บริโภคควรจะได้เปรียบใช่ไหมฮะอันนี้คือตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยยิ่งแข่งขันกันเยอะเท่าไหร่ผู้บริโภคควรจะได้เปรียบมากนั้นแต่ สำหรับกิจกรรมที่มีลักษณะ กึ่งผูกขาดในกิจการโทรคมนาคมอย่างนี้นะฮะผู้บริโภคไม่ไม่ได้เปรียบนะอาจารย์คือบางทีค่ายของกิจการโทรคมนาคมเนี่ยคุยกันได้ครับยิ่งมีการแข่งขันเยอะ แต่ผู้แข่งขันมีน้อยราย มีน้อยรายมันควันนี้อาจารย์ไปหยิบแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือนั่นนะครับกำลังฮิตกันมีความต่างกันไม่มาก ใช่ครับ อย่าง โปร ผมไม่แน่ใจว่าโปรสิบเมกนี่เขาเรียกกันนะครับที่โปรสิบเมกคือผมไม่แน่ใจว่าอะไรอะไรสิบเมกกันนะฮะหยิบมาดูเนะฮะ ไม่ต่างกันเลยครับ ประหนึ่งว่า copy paste กันมาเลยเพียงแต่เปลี่ยนกราฟิก กับหัวโลโก้ของบริษัท ใช่ค่ะ ใช่ค่ะนั้นผู้บริโภคเนี่ย ตัวเลือกที่มันเหมือนจะมากใช่ไหมก็จะตั้งกระทู้ถามในเว็บไซต์กันว่าอันไหนค่ายไหนดีสุด แล้วเอาโบชัวมาเรียงกันสามอัน เราก็อ่านดู มันก็เหมือนกันหมดสามอันนี่ ใช่ค่ะเพียงแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องแข่งกันแข่งกันด้วยคุณภาพหรือความเข้มข้นของการให้บริการ ใช่ค่ะ ก็จริงๆคือพูดง่ายคือผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ แต่ว่ามันไม่ใช่เสสิทธิ์ที่แบบเสรีเต็มที่ที่จะเลือกใครก็ได้มันไม่เหมือนในบริษัทยุโรปอาจารย์